พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูง ระบบน้ำหมุนเวียน ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงเกือบ 90,000 ตันต่อปี โดยหนึ่งใน 4 เป็นผลผลิตปลานิลซึ่งต้องเลี้ยงในบ่อขนาดใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับ เกษตรกรจึงมักพบปัญหาการสูญเสียผลผลิตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตามฤดูกาลแต่ปัญหานี้นักวิจัยไทยแก้ไขได้ด้วยถังเลี้ยงปลาที่มีระบบบำบัดในตัวค่ะ นักวิจัยสวทช ร่วมกับบริษัทฟาร์ม สตอรี่จำกัด ปอเจริญฟาร์ม และบริษัทพรีเมียร์โปรดักต์จำกัดมหาชน พัฒนาออกแบบและสร้างระบบเลี้ยงปลาที่มีระบบบำบัดในตัวหรือ ถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูง ระบบน้ำหมุนเวียน เป็นระบบปิดที่ช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมสภาวะการเลี้ยงได้ดี กว่าระบบเปิด ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำลดโอกาสติดเชื้อโรคจากภายนอก และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถังเลี้ยงปลานี้สามารถรองรับปลา ความหนาแน่นสูงถึง 40 กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรของน้ำมากกว่าบ่อดิน 20-30 เท่าแต่ใช้พื้นที่ที่น้อยกว่า ประหยัดต้นทุนประหยัดพลังงาน สามารถเลี้ยงปลา ได้ทุกสถานที่ในประเทศไทย และทุกฤดูกาลช่วยให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลามีความยั่งยืน และยังสามารถประยุกต์ไปใช้กับสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ได้ วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000